ในหัวข้อการเชื่อมต่อถ่ายข้อมูลนี้ก็มีหลากหลายวิธี ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ ส่วนแรกการถ่ายข้อมูลจากสมาร์ทโฟนไปยังสมาร์ทโฟนอีกเครื่อง แบบที่ 2 การถ่ายข้อมูลจากสมาร์ทโฟน ไปยังคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส่วนในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนและสาธิตคร่าวๆนะครับว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยกันเอง เราจะต้องอาศัยแอปพลิเคชันเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องสมาร์ทโฟนนั่นก็คือ Wi-Fi เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งข้อมูลอะไรก็ได้ไปมา ระหว่างเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ ไฟล์เพลง ไฟล์วิดีโอ รวมไปถึงยังเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการทั่วไป ที่เปิดสัญญาณ Wi-Fi ให้เราใช้กันได้ฟรีๆเราจะต้องหาสัญลักษณ์ที่เป็น Wi-Fi เพื่อแสดงว่าพื้นที่นั้นมีให้บริการ Wi-Fi ฟรี ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปิดใช้งาน Wi-Fi นะคะเพื่อเชื่อมต่อแล้วก็ ส่งข้อมูลนะคะ รวมไปถึงการแชร์ฮอสปอตนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องมือหรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นเนี่ยสามารถที่จะใช้ Wi-Fi ของเครื่องเราได้นะคะ อันดับแรกให้ไปที่การตั้งค่า จากนั้นนะคะให้ไปที่เมนู Wi-Fi ทีนี้เนี่ยตัว Wi-Fi ทางระบบเนี่ยก็จะหมุนนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเลือกเครือข่าย อย่างเช่นของเรานะคะเราจะเลือก iPhone นะคะ เพื่อเชื่อมต่อออันนี้ก็จะมีคนเปิดให้เราใช้นะคะเราก็ใส่รหัสลงไป สมมุตินะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราใส่รหัสลงไปแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าร่วมนะคะ ที่มีปุ่มอยู่ด้านบนนะคะ ขวามือ เมื่อกดเข้าร่วมแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งาน Wi-Fi ได้ตามปกติเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการแชร์ฮอสปอตนะคะ ซึ่งจะเป็นการแชร์อินเทอร์เน็ต จากเครื่องสมาร์ทโฟนของเรานะคะ ให้เครื่องสมาร์ทโฟนอีกเครื่องนึงเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราได้นะคะ วิธีการคือไปที่เมนูฮอ t s p o ตส่วนบุคคลนะคะ จากนั้นกดที่ปุ่มเปิดนะคะ ให้เป็นสีเขียวซึ่งเราสามารถที่จะตั้งรหัสผ่านสำหรับเครื่องเราได้นะคะ แบบนี้เป็นต้นนะคะ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านต่างๆ ได้นะคะ ซึ่งรหัสผ่านตรงนี้เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรนะคะและที่สำคัญเนี่ยเวลาเราตั้งรหัสผ่านนะคะ เราควรที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่บ่อยๆนะคะ เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับเครื่องสมาร์ทโฟนของเราค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะแชร์อินเทอร์เน็ตจากเครื่องเรานะคะ ให้กับอีกเครื่องหนึ่งได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวเอง จะเห็นได้ว่าการส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งเป็นอะไรที่มีความสะดวกสบายและง่าย ไม่ต้องพกอุปกรณ์หรือสายอะไรให้ยุ่งยาก แค่มีแอปพลิเคชัน เป็นตัวกลางก็สามารถส่งข้อมูลหากันได้แล้ว การถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย Data Link เป็นการส่งข้อมูลจากสมาร์ทโฟนไปสู่คอมพิวเตอร์ PC เพื่อดึงข้อมูลที่อยู่ในสมาร์ทโฟนออกมา และยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัว การส่งข้อมูลผ่านสาย Data Link เป็นการส่งข้อมูลที่มีความเร็วต่อเนื่องคงที่ ค่ะ ต่อไปนะคะ เราจะมาดูวิธีการโอนถ่ายข้อมูลนะคะ จากเครื่องสมาร์ทโฟน ไปยังคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะคะ ซึ่งอุปกรณ์หลักๆเนี่ยที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็มีด้วยกัน 3 อย่างนะคะ นั่นก็คือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะ อันอันที่ 2 สมาร์ทโฟน และอย่างที่ 3 นะคะ เป็นสาย Data Link หรือว่าสายชาร์จแบตของเราเนี่ยแหละค่ะ วิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะ เพียงแค่เราเสียบสาย Data Link นะคะ ไปยังสมาร์ทโฟนของเรานะคะ จากนั้นอีกด้านหนึ่งก็ให้เสียบไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะคะ ซึ่งเป็น USB นะคะ เมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะคะ ให้เราไปที่ My Computer แต่ว่าก่อนที่เราจะไป My Computer เนี่ยในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะมีการขออนุญาตนะคะ เพื่อที่จะให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เชื่อมต่อกันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องกดคำว่าอนุญาตที่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อนนะคะ จากนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะ ไปที่ My Computer นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีไอคอนที่เป็นตัวสมาร์ทโฟนนะคะ ที่เขียนว่า Apple iPhone อ่ะก็คลิกเข้าไปได้เลย แล้วก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะคะทีนี้ก็จะปรากฏโฟลเดอร์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะ ทีนี้เราก็สามารถที่จะเลือกรูปภาพหรือว่าเลือกวิดีโอข้อมูลต่างๆ เนี่ยสามารถที่จะเอาลงไปยังคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะ เมื่อเราลง Copy ลงไปยังคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะลบรูปภาพหรือว่าลบวิดีโอที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราได้นะคะ ก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะคะ เพื่อที่จะนำไปถ่ายรูปหรือว่าไปลงข้อมูลอื่น ๆ ได้ต่ออีกค่ะ